เอ้ยหกบาทยี่ใสโอเคหกบาทแล้วก็ไส้ออโต้สิบข้างคือเก่าแล้วค่ะสำหรับผู้ใดที่ เล่นเกมเสือนี่หนูนะแนะนำว่า เริ่มทีไม่ตำตำก่อนเนาะค่ะอย่าไปแบบ เอ่อ เล่นไม่สูงสูงเออ เทคนิคของเขาก็คือ ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอ้าวก้อนทองมากับมาติละโอเคหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมาแล้วค่ะ มาสองร้อยเออไว้มา ็บไว้ไปเรื่อยๆนะคะโอเค เกมเสือนี่บอกใครซับซ้อนไปไหนเนาะ แค่แบบไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ ออโต้สิบครั้งเรื่อยๆเนาะค่ะ เออมา เออมาโอ้โหโอ้เออมา สวย ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ เออซองเข้าโอ้โหไว้สามตัวสวย โอ้โหก่อนท้องมาแบบซีบิ๊กวินแตกแท้ๆค่ะ โอเค บิ๊กวินแตก 206 บาทเนาะเอออปขยับไปเป็น 20 บาทแล้วค่ะ สวยเห็นไปเรื่อยๆซองมา ไว้เขาค่ะ สำหรับผู้ใดที่บ้านให้กดเข่ากลุ่มเทเลแกรมแล้วค่ะ เดี๋ยวนูนะกะขอฝากไว้แน่เอ้าสมมาโอเค โอ้โห ได้แ้ๆเออมาสามตัวสวย โอ้โหสองรอบได้เลยสองรอบได้เลยนะคะ โอเคบิ๊กวินแตกค่ะหกสิบคูณสิบเป็นหกร้อยบาท ได้เข่าไว้ว่ะ โอเค ตอนนี้มียุคแปดร้อยบาทเนาะค่ะแปดร้อยบาทอ่ะโอเค ไป เอาตัวอีกสิบข้างค่ะ โอ้โห โอ้โหย่างเกลือย่างเกลือย่างเกลือ เออมาแล้ว โอ้โหไม่ก็สวยงามโอ้โหแต่พวกมาน้ำเฮ้ยฮวงซีหนูนะขยับไม่ว่ะ สวยเสียแล้วเอออีกอันเดียว ขออีกอันเดียว สวยงามนั่นละโอเค โอ้โห มาแล้วค่ะหนึ่งพันบาทว่ะเฮ้ยหนึ่งร้อยคูณสิบค่ะ เป็นหนึ่งพันบาทเนาะ โอ้โห อีกสภาพไหลไปไหลไป ำหรับเกมเสือเนาะค่ะ แนะนำว่าเล่นเป็นช่วงเศร้าเนาะบางคนอาจจะเล่นช่วงคืนเขาก็ได้กะ อืมบ่ฮูคือกันว่ะแล้วแต่เนาะอาจจะแล้วแต่คนเล่นก็ได้ไปสี่สิบบาทเนาะค่ะ อาจจะขึ้นยุกับเทคนิคในการหมุน เทคนิคในการกดเวลาในการเล่น ถึงก็มีอย่างหลาย ๆ อย่างเนาะค่ะกะบริมีแค่ตัวแปรเดียวเนาะสำหรับเกมสล็อตโอเค บ่เข่าเลยปัับไม่สี่สิบเลยบ่เข่าเลย ค่อยๆเล่นไปค่อยๆไหลไป โอ้โหวายมาวายสองโตสมมาโอ้โหเหลือหนึ่งพันทนทวนเลย สภาพ โอเคก่อนท้องเข่าค่ะก่อนท้องเข่าได้แปดร้อยบาท พันหกละ มาดิ โอ้โหมามัน ไป มันบอมาให้บอพิษไว้มา สภาพพอเปลี่ยนเป็นไม้สี่สิบบาทเราไม่ค่อยเข่าบันไดเลยเนาะ อ้าว ก่อนท้องเขาบวกไปอีกแปดร้อยบาทแล้วค่ะแปดร้อยยี่สิบบาท มีสมผสมมาน้ำก็ต้องมีเศษมาน้ำว้าวเข้าใจเลย โอเค สะโพกซี่ซิบบอมา โอ้โห สำหรับผู้ใดที่บ่ได้กดเขากลุ่มเทเลแกรมเนาะค่ะ เดี๋ยวกะขอฝากไว้นะแน่เนาะ กับเซียนพ่อ VIP เนาะค่ะ เป็นกลุ่มเทเลแกรมไกสิบบาทกับออโต้สิบครั้งในกลุ่มเขามีกิจกรรมให้เล่นกันหลายเนาะค่ะ มีทั้งแบบแจกเครดิตนี่อย่างที่ให้เล่นกันเรื่อยเปื่อยสำหรับผู้ใดที่เงาเงากับเขามาเว้ากันได้เนาะค่ะ ในกลุ่ม เออแล้วกะผู้ใดที่บ่ให้กดติดตาม กะขอฝากไว้นะแน่เนาะค่ะ กับช่องรักปันสล็อตเนาะค่ะ หากคุณนชอบตกใจ คอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่เนาะ โอ้ย มันไม่ค่อยเต้นไห้ว่ะ สวย เออมา สะโพกเขา โอ้โหสิเบิร์ดเราด้วยนี่ โอเคสะโพกมา สวยไว้เขา สามร้อย ไว้มา เก็บไว้หลาย ๆ เก็บไว้มาอีก เก็บไว้อีก โอ้โหก่อนท้องเขาโอเคก้อนท้องเขาเนาะค่ะพันสองเกือบแล้วนะเหลือหกร้อยเองเนี่ยโอเคอีกสิบไม่ค่ะโอ้โหเออเออมาเขาเลยเออเออเออโอ้โหสภาพบ่ได้ว่ะบ่ได้เลยไปสิบไม่ เออ ก่อนท้องเขาโอ้โห เสียดายไอ้ต้องสมอ่ะถ้าสมมติไม่เข่าไอ้แถวบนล็อกสามเนาะค่ะ เอ้ย แถวสามล็อกบน เขาสิได้สองแถวเลย แต่มันบ่ได้ทั้งใจ สมอ่ะ โอ้โหโอ้โหบอกเขาเลยสองพันยาวายาวายาวา อย่าว่าเออมาโอ้โหบอโดดให้โมเมนต์บอโดดอีกบอเต้นให้บอเต้นอีกโอ้โหสองรอบติดสภาพเก็บไว้หลายแล้วนะเก็บไว้ได้หลายแล้วนะถือว่าหายเลยบ่เก็บไว้มาหลายแล้วเนี่ยถือว่าหายเลยบ่เออมาซองมาโอ้โหมื่อนี้สิบโมงไม่ค่อยดีเป็นไหนวะมื่อนี้สิบโมงไม่ค่อยเข่าแล้วค่ะ สภาพไปสิบไม่สูมันยะงว่าไม่ที่เขาให้ห้าสิบโมงเลยเื่เขาเดี๋ยวดูนะสีโยกไปเหรียญบายแทนเนาะแต่ว่าไม่ค่อยได้เหรียญบายอ่ะบอมาโอเคสภาพสมโอ้ยเป็นตนาย เหลือเก้าร้อยแล้วค่ะ น่าจะหมุนได้อีกสองรอบสวยโอเควายมา เออตะโพกมาโอ้โหเชี่ยเสียดายสอง เออมาโอ้โหฮาบริกรท้องนี่ได้เหรียญไหมได้ดิฮาบริกรท้องนี่สิได้ยายเวลาเหรียญละโอ้โหสภาพไปเออไว้โอ้โหขาดตัวเดียวโอ้โหโอ้โหบอมาโอ้โหวาแล้วถ้ามันดึงแบบซีดึงแบบยาวๆสิคือบอมาแล้วค่ะถ้าสมมติเรามันสีมาสองมันสีฟงออกมาก่อนเลยโอ้ยสีเบิร์ดแล้วได้นี่ ค สมอ่ะ เออนี่ละโอเคตะโพกค่ะ โอ้โหได้ดอกไงน้ำมาอีกสามอัน สวยงามโอ้โหเข่าเลยว่ะ โอเค ได้สามพันบาทแล้วค่ะสามร้อยคูณสิบโอเคสามพันบาท อ่ะ ตอนนี้หนูนะมีอยู่เท่าไหร่แล้วสี่พันสามสี่พันสามเหรอเห็นไหมเท่าไหร่ดี ค ไปลอยหนึ่งก่อนสิบไม้ค่ะ มันอาจจะดีขึ้นก็ได้ เพื่อแบบออกจากไม่สี่สิบแล้วมันดีขึ้นเอ้ยประมาณสี่สิบดีหกสิบสวยเก็บไว้หลายค่ะแห้งเก็บไว้หลายดีแห้งมีโอกาสเข่าแบบคุ้นสิบเนาะถ้าสมมติว่ามันได้ตัวใหญ่ๆอ่ะ อ่ะจะยก โอเคป่ะโอ้โหสองเข่า โอเคสองได้หลายก็ตะโพกแล้วค่ะอ้ามาแล้วสองสามอัน สวยอีกสามอัน ขาดอีกสามอัน นั่นละ ขาดอีกอันเดียว ขออีกอันเดียว นั่นละมา โอ้โห คูณสิบมาค่ะ โอเคแปดร้อยคูณสิบเป็นแปดพันบาทแล้วค่ะเอามาสิล่ะ เออ โอ้โหซูเปอร์แมกวินค่ะแปดพันบาท มา เดี๋ยวขออนุญาตดันไม่สูงแล้วค่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน โอเคไปขออนุญาตปรับไ์ก่อน เป็น4ี่ร้อยบาท เขาดีแบบสีมันตรงม้าละมันตรงม้าละหาบอกเขาโอ้โหสมพุทธสิมา โอเค แต่งอกแล้วค่ะแบบตี้มื่นสอง สวยงาม โอเค เหลืออีกหกข้าง โอ้โหบอมาคือว่าจะสิมาให้เยาวาเยาวาเออ ก่อนท้องเขาโอเค มา โอเค ค่ะ บวกไปอีก 8,000 บาท อ่ะ เดี๋ยวนะ ขอพอซัมมี่กันแล้วกันทางสุดท้าย เออ ได้สอง โอเค ค่ะ ตอนนี้หนูนะได้มาทั้งหมด 28,000 บาททุนวนเลยเนาะ โอเค สำหรับผู้ใดที่